ต่อไปเป็นความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรโดยลักษณะของการทำหน้าที่ หน้าที่หลักของกัลยาณมิตรก็คือว่า เป็นผู้ที่ปลูกฝังความเห็นที่ถูกต้องแก่บุคคลอื่น หรือสัมมาทิฏฐิรวมไปถึงที่พยายามจะเน้นอยู่ในเบื้องต้นก็คือว่า เราต้องสร้างความเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองให้ได้ก่อน ในพระไตรปิฎกนั้น ปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นมาจากสองทาง ทางแรกเรียกว่าปรโตโคสะก็คือว่าปัจจัยจากภายนอก ก็คือสังคมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือบุคคลที่อยู่รายล้อมเราเองนั่นเอง สามารถจะเป็นผู้ช่วยสร้างเสริมปลูกฝังแล้วทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิได้ ปัจจัยอย่างที่สองเป็นปัจจัยภายในตัวของพวกเรา เขาเรียกว่า โยนิโสมนสิการ เราคงจะคุ้นกับคำนี้ โยนิโสมนสิการนี้ แปลว่าการพิจารณาอย่างแยบคาย ถ้าแปลโดยสรุปโดยข้อปฏิบัติก็คือว่า ต้องเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าเราเข้าใจโลกตรงตามความเป็นจริง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประโตโคสะปัจจัยภายนอก หรือว่า โยนิโสมนสิการหรือ โยนิโสมนสิการะนั้น ถ้าเรา มีใจที่ใสมากเท่าไหร่ การทำหน้าที่เป็นปรโตโคสะของผู้อื่นรวมถึงการที่เราจะมีโยนิโสมนสิการะในใจของเรานั้น ก็จะสามารถมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นถ้าอยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตร ต้องทำใจให้เราให้ใสซะก่อน ดังนั้นมีความจำเป็นไปอย่างยิ่ง แล้วเราจะทำอย่างไรใจของเราถึงจะใสได้ ก็ต้องบอกว่าหนทางที่จะทำให้ใจของเราใสได้ ก็คือการปฏิบัติตน ด้วยการทำทานรักษาศีล เจริญภาวนา นี้เป็นเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปว่า ถ้าเราทำตามสิ่งเหล่านี้แล้ว เราสามารถที่จะมีใจที่ใสสะอาดสว่าง หรือถ้าจะให้ลึกซึ้งไปมากกว่านั้น ก็ต้องมาพูดถึงกุศลกรรมบทสิบก็ค่อยไปศึกษาในเรื่องนี้แล้วกันในภายหลัง ในเบื้องต้นก็ขอเกริ่นนำเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ หลังจากที่เราได้ทราบความหมายของคำว่ากระยาณมิตรไปแล้ว รวมถึงลักษณะความหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ หลวงพ่อทตาชีโว ท่านได้ให้โอวาเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าคนเราแม้เก่งแสนเก่งแค่ไหน ล้วนไม่สามารถจะเอาดีโดยลำพังตัวเองได้ ทุกคนจำเป็นต้องมีครูดี มีกัลยาณมิตรช่วยเคี่ยวเข็นอบรมสั่งสอน อย่างน้อยก็ต้องปูพื้นฐานอันถูกต้องมั่นคงให้ได้ก่อน ดังนั้น ถ้าเราอยากจะมีกัลยาณมิตรที่ดี ในภพชาติเรื่องหน้า หรือแม้แต่ในภายภาคหน้าต่อจากเวลานี้ เราควรที่จะต้องสร้างคุณสมบัติ ของความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีก่อน เพื่อที่จะได้ปูพื้นฐานเอาไว้ว่า เกิดไปในภพชาติเบื้องหน้า เราจะได้เกิดมาเจอกับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตร แล้วก็จะช่วยย่นย่อระยะเวลาในการสร้างบารมีของเราเอาไปได้ทำให้เราสามารถจะก้าวข้ามสังสารวัตนี้ที่เรียกว่าคุกขังสรรพสัตว์ออกไปสู่ดินแดนแห่งพระนิพพานได้